รัฐบาลควรดูไว้มันเป็นปัญหาที่เรื้อรัง แน่นอน แต่ว่ามันแปลกๆเหมือนผีนั่งอยู่เชี่ยวอยู่ดิตั้งฉากยังไงให้โลกจำนะครับทุกคน สวัสดีจากฝนฟ้าขนองนะครับทุกคน อันนี้มาวัดดีกันแบบไม่เห็นหน้านะครับทุกคน เพราะว่าตอนนี้ไฟดับจ้า แล้วกูจะยินดีเพื่อก็นั่นแหละทุกคนไปละ พายุอะไรเข้าสักอย่างนี่แหละก็จะเห็นหน้ามึงผม หน้าผมจะเหมือนผีนั่นนะครับทุกคน คือมันแบบ มันแรงมากเว้ยถ้าทุกคนสังเกตข้างนอกดีๆ ไม่ต้องดูรูปก็รู้ดูจากเสียงก็ได้ ฟังจากเสียงก็ได้ทุกคนดูข้างล่างกันทุกคน ถ้ามันมืดไปก็ขออภัยนะฮะ อันนี้หนึ่งทุ่มนะครับ มันเพิ่งเกิดสดสดร้อนร้อนเลยทุกคนไอไฟดับเนี่ย แป๊บหนึ่งนะ เหมือนจะมีอะไรรั่วนะครับทุกคนน้ำมันไม่ก็แก๊สนี่แหละ ไฟดับเห็นไม่ได้หรอก เล่นเกมอยู่ดีนะครับ ดับ สีดำเลยทุกคน yes daddy จะให้ดู ไม่ต้องดูภาพก็รู้ เดี๋ยวรอไฟมานะครับ เป็นไงบ้างไฟดับ ู้สึกเป็นไง กรอกน้ำครับ ทุกคนชื่อคลิปนะครับ ตอนคุยกับเพื่อนอยู่นะครับทุกคนว่าจะไลฟ์กันไหมทุกคนเบอร์ลินชวนผมไลฟ์บ่อยมากแป๊บป็นะเบอร์ลิน คุยดิตอนนี้ทุกคนฟ้าผ่า Oh no คนก็มุงดูล่ายนะครับ ทุกคนดูนะครับต้องฝ่าฝนอุ้ยนี่สินะ ผลของอากาศร้อน กลางวันก็ร้อนเหลือเกินทุกคนกลางคืนมันก็หนาวหนาว แต่ของผมคือเย็นสบายเพราะผมเป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วนะครับทุกคน คือจะเดินไปตรงนั้นยังเป็นเรื่องยากเลยทุกคนจะเดินไปตรงนั้นก็แบบยากนักหนาเพราะว่าหนึ่งคือกลัวแบบ ระหว่างทางฟ้าผ่าตายนะครับ และสองคือมือถือรุ่นนี้มันกันน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะ มันจะผ่าได้ทีมากทุกคน ไปดูว่าน้ำท่วมไหมนะเฮ้ย โทษนะครับไม่คำหยาขอโทษเลยนะครับ เฮ้ยทุกคน น้ำน้ำท่วม ไม่เห็นนะเพราะมันมืด เดินออกข้างนอกแล้วเกิดหาเหวอะไรขึ้นทุกคนแอดถ้าใช้ไฟเชื้อก็น่าจะพอ โอ้ย ทุกคนน้ำโอ้ยมาจากไหนวะ นี่นะ รัฐบาลควรดูไว้ มันเป็นปัญหาที่เรื้อรัง Yes Daddy นี่ไม่ได้ด่านะ โอ้ยฟ้าผ่ามาหนักมาก อันนี้ที่เคยดูนะ ถ้ามัน 45 องศาหรือว่าเฮ้ยนี่ มันมุมตรงอะพายุจะเข้ามาหาเราเว้ย แต่ว่าพอมัน พอมันร้อยแปดสิบองศา มันจะออกห่าง แต่ไม่รู้ว่าตาพายุหรือเปล่านะครับทุกคน โอ้ยทุกคนนี่น้ำรัฐบาลคนแก่เด้อ Yes Daddy ทำท่อน้ำให้มันดีีดิขยะถังก็ให้มันทั่วถึงดีนะ ล็อกบ้านแล้วทุกคน ม่วงเลยเนาะ ปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะทุกคนไม่ได้ด่านะ แค่เตือน อีกครั้งหนึ่งจะเฉ่งให้ทุกคน อันนี้คือแบบส่วนตัวทุกคนโกรธมากทำก็เบาแล้วทุกคนตอนนี้คือฟ้ายังไม่กลับมาเลยเนาะ น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ ทุกคน อันนี้กล้องสูงไม่เห็นเนอะ เดี๋ยวรอพรุ่งนี้หรือว่าตอนที่มีไฟนะครับ และนี่คืออาหารเย็น This is my dinner แล้วนะโอ้ยทุกคนตอนนี้เน็ตกระตุกกระตุก แล้วจะไล่ยังไงดี วัสดีวัสดีไลฟ์นะครับโอ้เฮียออไฟดับนี่เองไลฟ์ของพี่เคเอพีวินใช่ไหมโอ้ที่เขาเล่นฟอร์ไนท์ ดับเไฟดับตอนนี้กูเล่น EDA อยู่เลยใครทำเฟสอะไรสักอย่างแล้วทีนี้กูเริ่มเริ่มทำไปแล้วนิดหนึ่งไฟเสือกดับจอดำไม่เห็นเลยแน่นอนแต่ว่ามันแปลกๆ เหมือนผีนั่งอยู่อเชี่ยมคือตั้งฉากยังไงให้โลกจำนะครับทุกคน เคทุกคนจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวจะอาบน้ำนอนเลยนะครับ ทุกคนบ๊ายบายคืนนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่ออันนี้บ้าน ผมก็น้ำเริ่มลดแล้วนะครับทุกคน ทุกคนจะบอกว่าอันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำมากเว้ยบ้านมืดแต่ว่าคอนโดสว่าง มันคืออะไรครับทุกคน ทุกคนตอนนี้ไฟมาแล้ว โอ้ยกว่าจะมาตั้งนานทุกคนดับไปหลายชั่วโมงตั้งแต่หกทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเจ็ดสองทุ่มเสียที่หนึ่ง 6ชั่วโมงทุกคนไปนอนแล้วทุกคนจะลงดี